มาเลยมาหลับเฉยเลยนะมาหน่อย มาหน่อยสแกตเตอร์จ๋าอือเอาจะมาอีกไหม สามรอบแล้ว อุ้ยมาจ้ะเรียบร้อยจ้ะ มาจากฟีสปินเลยจ้ะเพื่อน ือนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแล่นะครับเพื่อนๆนะกับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับเพื่อนๆหาวาเอติกินะครับเพื่อนๆนะมาครับมา วันนี้ผมก็มากับทุน 450นะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผม มาชอบเหลือเกินเกมนี้แตกหนักแบบเอาเรื่องนะครับ มากับทุน 450 นะเพื่อนๆนะขอเปิดเบ็ดอยู่ที่ เอาสัก 40 นะ เปิดหัวไปก่อนเลยสัก 10 เปิดนะเพื่อนๆนะอย่างเชิงดูก่อนนะครับผมมา มารุ้นกัน พอยังไงแหมอย่างเงี้ยสิมาหน่อยนี่กลิบเลยเพื่อน มาซะหน่อยมาซะหน่อยเอ้าหัวใจมาโอ้โหดูตัววายด้นเพื่อนวายสองแถวแล้วเต็มเต็มเหนียวไปโอ้โหมาอีก เต็มเหนียวไปอย่างงี้เต็มเหนียวไปโอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยมาดิเอาดิโอ้โหเต็มแถวไปแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเต็มคาราเบลแน่นอนเดี๋ยววนเพื่อนผมชอบตรงนี้แหละ อืมช็อตเดียวรู้เรื่องช็อตเดียวรู้เรื่องเลยนะเพื่อนนะเท่าไรครับผมสักโอ้ยห้าปรอสองเพื่อนไปไปต่อมา อย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดนะอย่างนี้ต้องเพิ่มเลยนะอย่าอย่าเพิ่งเงียบมาคอนอือหืมเอ้าหมดแล้ว ออโต้ชุดนี้หมดแล้วนะเพื่อนนะผมขึ้นไปเลย90ไปเลยเพื่อนไป30เปิดเลยอย่างนี้มาสวยๆอย่างนี้30 เปิดเลย ไปกันยาวๆว่ายังไง มาไหมอย่าเพิ่งเงียบหัวใจโอ้โหตัววายเพื่อนดูตัววายมาวายมาคู่แล้ว เข้าหลามมาดิ ดอกไม้มา ดอกไม้ ดอกไม้สักโอ้โหทั้งดอกไม้ทั้งดอกจิกมาอืมามา ยาว้อืมาให้แค่นี้นะ แต่ก็เอาแล้เพื่อนอะอกมาอีกเจ็ดพันห้าครับผมโอ้โหไม่เอาเครื่องเพื่อนไปกันต่อเหมือนสองแล้วครับผมเหมือนสองไหมครับเพื่อนเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอามาให้ช็อตเดียวนะไม่เป็นไรพอยังไง มาหน่อยสิขอหนักกสักแคปเตอร์สักแคปเตอร์ว่ายังไง อีกสักตัวอีกสักตัวอืมไม่มาสักแคปเตอร์สักแคปเตอร์จ๋าไม่มาอืมหลอนดีเหลือเกินสักแคปเตอร์มันหลอนหลายรอบแล้วนะ มามาหน่อย มานั่นแหละมันต้องงี้มามาอืมหายแม่มาหลอนอีกแล้วเพื่อนอืมไม่มาเลย มาหลอนเฉยเลยนะ มาหน่อยมาหน่อยสแกตเตอร์จ๋าอืเอาจะมาอีกไหมสามรอบแล้วอุ้ยมาจ้ะเรียบร้อยจ้ะมาจะฟรีสปินเลยจ้ะเพื่อนเพื่นเอ๋ยไปไปกันเลยครับผมสิบสองครั้งนะเปิดแรกมาเอาอย่าเพิ่งเงียบเลยเปิดที่สองว่ายังไงอือเงียบอีกเปิดที่สามอือหือสาบตัววายมา เปิดที่สี่อือไม่เข้า เปิดที่ห้าไปเอาไม่มาอีกแล้วเี่นเอย เอาตัววายมาแล้วจ้ะเปิดที่ฮะอุ้ดอกไม้มา เอาดิ เอาดิ เอาดิ อืมมาข้าวหลามมาอีก อืมมาดอกจิกมาอีกหน้ากากมาหน้ากากไม่มาแหมบวกไปพันหกร้อยครับผมไป หัวใจมาเออฝ่ายสองแถวแล้วคันนี้ สบายแล้วโอดามาอือนั่นแหละ มาอีก ขออะไรก็ได้ อืดอกไม้มาครับผม โอ้โห เต็มคาราเบล ลอานี้เต็มคาราเบลมาให้แค่นี้นะ อีกพนาเพื่อนเลยไปกันต่อครับผม เอาข้าวหลามมา ไอีไอกสับปะรดดิไม่ใช่ข้าวหลามโอ้โหลิ้นพันกับเลนเปิดช็อตนี้บวกไปอีกสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับผม ไปกัน ต่ออีกสามเปิดวายยังไงืมตัววายอุตส่าห์ลงนะ มาดิเอ้ามาสับปะรดมาสับปะรดมาจ้ะอืมมพาว มาอีกจ้ะโพดำปื้อแจมโอ้โหโพดำกับหน้ากากมาเพื่อน ช็อตนี้อืมดอกไม้มาอีกครับผมโอ้โหช็อตนี้บวกมาอีก7,785ครับผมเต็มคาราเบลเลยนะ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเปิดสุดท้ายว่ายังไง เปิดสุดท้ายว่ายังไงสแคตเตอร์มาอืมนะ แต่ดอกนี้บวกมาอีกหมื่นสี่ครับเพื่อนเอ้ยฝีสปินรอบนี้เอาเรื่องนะไปกันต่อ ไปกันต่อครับผมไปกันต่อ อย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดฤทธิ์มาอีกมาอีก อืมสแคตเตอร์อย่าอืมหืมมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบเออมันไงตัววายมาสองแถวแล้วครับเนี่ยเอาเอาเอามาโอ้โหโอ้ยหัวใจมาต่ออีกเอาหน้ากากไหมอือดอกไม้มาดอกไม้มาหน้ากากขอหน้ากากอืออย่างไรดอกไม้อยู่ อืมช็อตนี้บวกไม่เท่าไหร่ครับเพื่อนเอ้ยอีกเจ็ดพันครับผมโอ้โหสามหมื่นไปแล้วจ้ะสามหมื่นไปแล้วจ้ะว่ายังไงอืมอีกสี่เปิดโอ้ยอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบมาก่อน ขอหนักๆอีกหน่อยขอหนักอีกหน่อยอืมสักัดเอาหมดแล้วเพื่อนๆเอามาเอาเพิ่มไปเลยร้อยยี่ไปเลยเพื่อนเลย ไปครับสิเปิดสุดท้ายเพื่อนมารุ้นกันว่ายังไงสิเปิดสุดท้ายมาไหมสแคปเตอร์อืมอืมอืมตัววายซาลงเงาเขาหลามาตัววายสองแถวด้วยหน้ากากโอ้ยหน้ากากกับดอกไม้เมื่อเลยเอาเรื่องเอาเรื่องมาโอ้ยหัวใจมาเต็มแถวไปดิโอ้โหมา มาให้เจนี่แต่ก็เอาเรื่องนั้นมาอีกสี่พันครับผมโอ้มา มาขออีกสักดอกเป็นไรไป มา ให้หน่อยที่สแคตเตอร์ว่ายังไงสแคตเตอร์มาหรือเปล่าไม่มาอืมช่อสุดท้ายมา มาอย่าเพิ่งเลยโอ้โห เลยพายไปแล้วเพื่อนเอา อีกสองเปิดมา เอาเปิดสุดท้ายละเอาเอาเอาเอาเอามี ลุ้นมีลุ้นว่ายังไงอืหน้ากากไม่โอ้ยดอกไม้ดอก อืมโพดำมาดอกไม้มาดอกไม้มาโอ้โหเต็มคาราเบลครับชาตินี้อืมมามาสี่หมื่นห้าแล้วจะได้ห้าหมื่นไหมอืมได้สี่หมื่นห้าเฮ้ยเพื่อนเอ้ยสุดยอด พอผมพอ เท่า นี้ดีกว่านะหวกไปเท่าไหร่ครับสี่อุ้ยเก้าพันเก้าเพื่อนเอ้ยเต็มคาราเบลนะเดี๋ยวเราไปปรีหน้ากันเลยแล้วกันนะ ดูดิทุนสี่ร้อยสิบบวกมาสี่หมื่นห้าเพื่อนเอ้ยไม่รู้กี่เท่าเนี่ยเอามามาถอนกันเลยครับ ถอนกันเลยนะสี่สี่หมื่นห้านั้นเพื่อนนะ ถอนไปเลยจ้ะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยครับผมอ่ะ